ในต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะเราไปหาคลิปใน YouTube ดูกันก็ได้นะครับ ในเขตสนามบินนะครับ มีโดนบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะผู้ควบคุมหรือผู้ดูรักษาความปลอดภัยสนามบินเนี่ยเขาจะเอาปืนนะฮะมีลักษณะยิงออกไปแล้วเป็นตะข่ายครับ เพื่อจับโดนนะฮะแล้วเขาไม่ชดใช้คืนด้วยนะครับอาจารย์ทรัพย์สินคือโดนเนี่ยเสียหายไม่ชดใช้คืนคือถ้าไปในบริเวณที่เขาห้ามไว้ห้ามไว้ถูกต้องครับอาจารย์คือ ทรัพย์สินของเอกชนที่สูญเสียเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความปลอดภัยของสาธารณชนนะฮะคือเครื่องบินเราลองนึกถึง เครื่องบินตอนที่จะเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยลูกเรือเนี่ยจะประกาศว่าขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือรวมถึงไฟล์โหมดหรือโหมดเครื่องบินเนี่ยนะครับ ขอให้ปิดด้วยนะครับ คือปิดเครื่องไปเลย ซึ่งก็ยังมีคนเปิดกันอยู่พยายามอยู่ เพราะอาจจะไม่ได้เข้าใจในส่วนนี้ว่าคลื่นเนี่ยมันอาจจะใช้คนละช่วงก็จริง แต่มันโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการรบกวนกันของคลื่นได้อยู่แล้ว ซึ่งการออกแบบของแต่ละตัว device เนี่ยตัวละ ตัวอุปกรณ์จริง ๆ ออกแบบมาเพื่อให้มันไม่รบกวนกันละ แต่ มันก็มีบางช่วงเวลาโดยสภาพธรรมชาติของมันนะคะมันจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนของแต่ละบริการ ใช่ครับใช่ไหมคะเรื่องยกตัวอย่างในอดีตนะครับสายโทรศัพท์นะครับ เราโทรไปเบอร์หนึ่งมั่นใจว่ากดถูกด้วยมั่นใจว่ากดถูกด้วย นะฮะแล้วก็กดถูกจริงๆด้วยปรากฏไปติดบ้านใครก็ไม่รู้ อันนี้เจอมาแล้วค่ะ อันนี้ระบบ อันนี้เป็นเรียกเป็นในอดีตเนี่ยระบบสื่อสารเขาเรียกว่าระบบอนาล็อกใช่ไหมอาจารย์ คือเวลาเราโทรไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีระบบการสลับสายที่ตู้ชุมสาย ใช่ไหมฮะอันนี้มันเกิดความผิดพลาดขึ้น ไปสลับสายผิดไปจิ้มบ้านคนอื่นเนี่ยสวิตชิ่งผิดปั๊บอันนี้มันก็เหมือนกับเรื่องของการใช้คลื่นนะครับ แล้วก็ไปรบกวนกันมันเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ ทีนี้ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เคยมีประเด็นเรื่องนี้อนาล็อกประมาณปี2540เช่นเดียวกันใช่ครับที่ช่วงนั้นเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าทราฟฟิกแจม มีการจราจรที่ติดขัดมาก เพราะนั้นมีมีการใช้หนาแน่นขณะที่เราให้แถบความถี่อาจจะไม่มาก ก็ต้องมีการโยกมีการขยับใช่ครับตรงนี้ก็เป็นบทบาทของกองกำกับดูแลอย่างหนึ่ง ถ้าเรานึกถึงในการรับปริญญาเนะครับ ช่วงรับปริญญาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆในกรุงเทพ คนเนี่ยมาแออัดกันอาบัณฑิตปีหนึ่งตีว่า5,000 คนละกันนะครับ เฉพาะปริญญาตรีแต่ละที่นะคะโดยประมาณประมาณนี้ญาติบัณฑิตอีกเพื่อนบัณฑิตอีก ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเข้าถึงได้ใช่ไหมใช่ค่ะ อยู่ในบริเวณเดียวเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหลายหมื่นเครื่อง ใช่ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ทีนี้สัญญาณเนี่ยช่องมันเต็ม ใช่ค่ะจะทำยังไงครับมันก็ต้องขยายช่องสัญญาณ เราก็ออกแบบมาเพื่อคิดว่ารองรับเผื่อไว้พอสมควรละแต่เราจัดหลายๆที่มารวมอยู่ที่เดียวกัน นี่ในช่วงในอดีตเนี่ยนะฮะช่วงก่อนปี 2550เนี่ยเวลารับปริญญาแต่ละทีเนี่ยเราจะเห็นรถของโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายเนี่ยมาตั้งสแตนบายมาตั้งสแตนบายใช้เพื่อเป็นเพื่อเป็นจุดสถานีช่วยช่วยเติมกำลัง เติมแรงใใ่รในการส่งสัญญาณได้ดีขึ้น ถูกต้องครับตรงนี้เป็นบทบาทของขององค์กรกำกับดูแล ที่เราจะพูดต่อก็คือว่าองค์กรกำกับดูแลเนี่ยมีบทบาทยังไงในเรื่องของไอช่องสัญญาณมันเต็ม ใช่ค่ะ ก็จะต้องเป็นคนจัดสรรขึ้นความถี่ครับอาจารย์ ให้สมมตินะฮะบริษัทโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่ง เอาสีสีสีเขียวแล้วกันครับเอาผมผมยกตัวอย่างแล้วกันครับไม่รู้ค่ายไหนสีเขียวแล้วกันนะครับกำลังคิดว่า ฐานลูกค้าเขาเนี่ยมันมากกว่า 10 ล้านลูกเลขหมายแล้วกำลังจะขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้น แต่ว่าคลื่นที่มีในปัจจุบันเนี่ยนะฮะความถี่ที่มีเนี่ยจะ900เมกะเฮิรตหรือ1,800เมกะเฮิรตก็ตามเนี่ยนะฮะมันไม่พอทีนี้จะทํำยังไงอยู่ๆจะไปขยายเองก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องขออนุญาตใช่ต้องขออนุญาตแต่อยู่จะไปขออนุญาตก็ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมเพราะถ้าเกิดองค์กรกำกับดูแลบอกขออนุญาตอ้าวให้แล้วคู่แข่งอีกสองคนล่ะฮะ หรือดิฉันรายใหม่ดิฉันอยากเข้าไปด้วย อาจารย์เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับอาจารย์เป็นสีน้ำเงินเป็นสีใหม่สีน้ำเงินเป็นสีใหม่อยากเข้าด้วยแล้วก็มีผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งสีส้มๆแดงๆบอกอยากเข้ามาแจมด้วยหรือต่างชาติต่างชาติอยากเข้ามาต่างชาตินี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เป็นประเด็นที่เราเรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เราเถียงกันมาตั้งแต่ปีสี่กว่าๆนะครับสี่สิบกว่าๆจนมาถึงปีห้าสิบกว่าๆเนี่ยนะครับทีนี้สมมติตอนนี้เรามีสามสีอยากมาลงอยากขยายฐานลูกค้าของกันนะ อยู่ๆจะอนุญาตให้คนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆอยากจะไปขอเมื่อไหร่ ก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ มันต้องรอให้องค์กรกำกับดูแลนะครับทำการศึกษามาก่อนว่าเรามีย่านความถี่ไหน เหลือพอที่จะจัดสรรกันไปได้บ้าง เป็นบทบาทของของของหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐนะในอดีตนะครับ ที่ผมยกตัวอย่างปี 40 ตามรัฐธรรมนูญ40ที่มี2องค์กรเมื่อกี้ที่เราพูดกันใช่ไหมฮะในในตอนที่กสชกับกสชที่ต้องมาจัดสรรให้สำหรับค่ายโทรศัพท์มือถือ ที่จะต้องมาบิดหรือมาประมูลกัน ทีนี้อย่างที่บอกครับในปี 40 เรามี 2 องค์กรนะฮะคือเราเรียกว่าแบบแบบผสมกัน ทีนี้อย่างที่บอกคือ พอมันไม่มียูนิตี้ปุ๊บแต่โทรเลขอย่างหนึ่งนะฮะโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างหนึ่งโทรศัพท์บ้านอย่างหนึ่งวิทยุโทรทัศน์อีกอย่างหนึ่งมันมันผสมกันไปหมดครับอาจารย์ ทีนี้จะจัดจัดการยังไงทีนี้มันก็เลย นโยบายเนี่ยนะครับแนวนโยบายเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนครับอาจารย์ว่าอย่ากันนั้นเลยเรามาใช้รูปแบบขององค์กรเดี่ยวที่เป็นลักษณะของบ้านใหญ่ดีกว่า แล้วก็ท้ายที่สุดคณะกรรมการร่วมที่เราออกแบบในรัฐธรรมนูญ 40 ก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่คณะกรรมการชุดเดียวใช่ครับอีกชุดหนึ่งก็ใช้เวลาการสรรหา นะคะแล้วก็ก็เข้าสู่การยุคเปลี่ยนผ่านของทางการเมืองด้วยก็เลยนำพามาสู่ของ รัฐธรรมนูญในฉบับปี2550ครับนะคะที่ปรับไปเป็นรูปแบบองค์กรเดี่ยว ใช่ครับ ก็ยังใช้มาอยู่จนปัจจุบันนะครับเป็นองค์กรเดี่ยวในลักษณะที่ผมผมใช้คำอย่างนี้ครับว่าเป็นองค์กรเดี่ยวที่เป็นลักษณะเป็นบ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่นะครับโดยมีสมาชิกในครอบครัวของบ้านหลังใหญ่เนี่ยคอยกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่ตัวเองถนัดกันไปนะครับแล้วทีนี้นโยบายการกำกับ ยังคงเหมือนเดิมไหมคะ จากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 นโยบายเนี่ยนะครับ มันอย่างที่บอกกันคือนโยบายมันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีครับอาจารย์ใช่ค่ะ ในอดีตเนี่ยปี 40 เราไม่เคยรู้จักดิจิตอลทีวีค่ะค่ะ เรารู้จักแต่ระบบกระจายเสียง VHF UHF ใช่ไหมครับ ถ้าเราพูดถึงท่านผู้ฟังที่อยู่นอกกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าถามว่าทำไมเรตติ้ง ช่องมากสีแล้วกันนะฮะถึงมากกว่าช่องน้อยสีเพราะช่องน้อยสีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะครับถ่ายทอดสัญญาณด้วยระบบ UHF ซึ่งมันเป็นระยะสั้นคือคลื่นมันไปได้ไม่ไกลครับอาจารย์เพราะนั้นเราอยู่พิษณุโลกเราอยู่สุโขทัยเราอยู่เชียงใหม่เราอยู่ภาคใต้เองเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ดูช่องน้อยสีกัน หรือจะได้ดูคือมันไม่ค่อยชัดอันนี้พูดกันอย่างนี้นะฮะคนก็เลยรู้จักช่องมากสี เพราะมันกระจายไปได้ไกลกว่านี่ก็เป็นความเหลื่อมล้ำเป็นความเหลื่อมล้ำประเภทหนึ่งครับแล้วก็ทำให้เกิดทำให้สะท้อนเห็นถึงการ จัดสรรที่ยังไม่ลงตัว ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ใช่ครับ ใช่ไหมคะคือบางทีเรา ถ้าสมมติเราพูดถึงปัจจุบันแล้วกันนะฮะแล้วยังใช้ระบบเดิมคือ VHF UHF กันอยู่เลยนะครับ เราก็จะยังมีแค่ 4 ช่องอ่ะานั้คนคนต่างจังหวัดนะฮะ จังหวัดไกลๆอยากรู้จักณเดชกับยาย่านะฮะ ไม่เคยเห็นในทีวีเลยแต่เคยได้ยิน สมมติสมมติในตอนนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยนะ เคยได้ยินแต่ชื่อนาเดชยาย่าแต่เราไม่เคยได้ดูว่าตกลงแล้วเขาคือใครนะฮะอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าเราเป็นระบบเดิมคือนี่พอเทคโนโลยีมันเปลี่ยน นโยบายภาครัฐต้องตามไม่ทันจากเดิมเราแพร่ภาพเนี่ยด้วยคลื่นวิทยุโทรทัศน์ถูกไหมฮะตอนหลังเรามาเป็นลักษณะของยุคดิจิตอลเข้ามาแล้วคือเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้ไวนโยบายเนี่ยตามทันก็ต้องมาดูกันแล้วว่า ระบบการเผยแพร่วิทยุโทรทัศน์ในระบบใหม่เนี่ยมันจะใช้ วิธีการอย่างไรและมี device หรืออุปกรณ์เนี่ยแบบไหนบ้างครับอาจารย์ ทีนี้เนี่ยทุกอย่างต้องเกลี่ยกันหมดเลย อย่างเดิมเราเคยมีช่อง 3579ห้าเก้าอ่อ็ดใช่ไหมฮะ แล้วก็เมื่อก่อนเป็น ITV ใช่ไหมครับ ITV แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เป็นไทย PBS ไทย PBS ค่ะนะครับรวมถึงระบบเคเบิลทีวีเมื่อก่อนมี 2 ยี่ห้อก็คือ ITV กับ UBC นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นบางทีอะไรผมไม่แน่ใจและจำชื่อไม่ได้นะฮะนะครับตอนนี้ ตอนนั้นมีตัวเลือกน้อยฮะ แต่พอไปถึงยุคการประกอบกิจการในยุคดิจิตอลเนี่ยนโยบายภาครัฐเปลี่ยนแล้วครับ เปลี่ยนเป็นแจกเออไม่ใช่แจกครับ ประมูลใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตคือเราไม่ใช้คลื่นกันแล้ว เราไม่ได้ใช้คลื่นความถี่กันแล้วฮะ เราจะใช้การเผยแพร่ด้วยระบบดิจิตอลซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคเราจะไม่พูดถึงนะครับ ก็ซึ่งการในระบบใหม่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 ก็ถือว่าก้าวทันกับเทคโนโลยีที่กำลังเริ่มหลอมรวมในเชิงของ สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อเราไม่สามารถมาแยกได้แล้วว่าในรูปแบบบริการตัวนี้ส่งผ่านมาจากคลื่นความถี่ หรือส่งผ่านมาจากแค่อินเทอร์เน็ต หรือมาจากทางระบบของระบบสายนะคะทั้งหมดเนี่ยมันมาทุกทิศทางมันใช้ผสมผสานกัน แต่ที่แน่เราใช้ง่ายขึ้น จากเพียง device ตัวเดียวจากอุปกรณ์เป็นตัวเดียวเราถ้าเราเคยดูข่าวบางช่องนะครับ ตอนที่มี อุบัติอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยนะฮะว่าถ่ายทอดด้วยสัญญาณ 4G จากคลื่นไหนก็ว่ากันไป นี่คือความความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่จากยุคอนาล็อกนะครับอาจารย์ที่เราต้องค่อยๆ จูนทีวีนะฮะ ใช้หมุนระบบมือหมุนนะฮะ จะมีทักษะในการที่จะหมุนนะในการให้มันสแกนหาให้ได้ ให้เจอให้ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยครับพูดพูดพูดถึงก็คือ เมื่อก่อนเราใช้ระบบสแกนหาคลื่นใช่ไหมฮะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคลื่นต้องสแกนหาเราครับอาจารย์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปนะครับคือเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับที่รับสัญญาณ 4G หรือมากกว่านั้น 5G ในปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่ายทอดสดทั่วประเทศ แล้วทุกคนรับฟังได้คือเทคโนโลยีมันสามารถจะขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนี้แล้วเผยแพร่ในระบบรูปแบบของดิจิตอลได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องเปลี่ยนไปครับอาจารย์คือเหลือหน่วยงานเดียวถูกไหมฮะบ้านใหญ่นะฮะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา เราก็จะไปดูในในรูปแบบของนโยบายและรูปแบบองค์กรกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับวันนี้เราในในส่วนนี้เราได้เรียนรู้รูปแบบและก็นโยบายนะคะกฎหมายขององค์กรกำกับดูแล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช2540 นะคะอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะ